สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นวิธีการปรับแต่งคอนเทนเนอร์หรือเป็นการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ไลบรารีต่าง ๆ เพิ่มเติมลงไปในคอนเทนเนอร์ที่มีอยู่แล้วค่ะที่เราจะคัสตอมไมซ์หรือว่าปรับแต่งคอนเทนเนอร์นะคะ เกิดจากว่าเรามีคอนเทนเนอร์หรือเรามี Image ไฟที่ใกล้เคียงกับงานที่เราต้องการจะใช้งานอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าใน Image ไฟนั้น อาจจะขาดไลบรารีบางตัว หรือขาดโปรแกรมบางชนิดไปค่ะ ซึ่งในส่วนของการปรับแต่งหรือว่าการ Customize Container นะคะ จะต้องดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะ โดยที่เครื่องจะต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Linux หรือว่าเป็น VM Linux ก็ได้นะคะ และเราต้องมีสิทธิ์ sudo นะคะในคอมพิวเตอร์นั้นๆ ด้วยเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์กันนะคะ อย่างในตัวอย่างนะคะ จะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องการใช้งาน TensorFlow และเราต้องการใช้งาน OpenCV 2ค่ะ สิ่งที่เราจะทำนะคะอันดับแรกเลยคือหาตัวคอนเทนเนอร์ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด ในที่นี้นะคะก็จะเป็นตัว TensorFlow ค่ะ เราก็จะทำการเข้าไปใน Docker Hub จากนั้นเข้าไปที่หน้าของ TensorFlow นะคะ เข้าไปส่วนของ Track ค่ะ เพื่อทำการดูเวอร์ชันแล้วก็ตัวลักษณะของ TensorFlow ที่เราต้องการใช้นะคะ อย่างในตัวอย่างค่ะ เราต้องการใช้งานตัว image ที่มี GPU เราก็จะเสิร์ชคำว่า GPU ลงไป แล้วก็ในที่นี้ก็เลือกไปเรื่อย ๆนะคะ ในตัวอย่างจะเลือกเป็นเวอร์ชัน2.1.2ขีด GPU ค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะทำการคัดลอกตัว track หรือว่าตัวคอมมานด์ด้านหลังไว้ค่ะ จากนั้นเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาทำการวางคำสั่งที่เราคัดลอกไว้นะคะ จากนั้นในส่วนนี้เราทำการเปลี่ยนคำสั่งค่ะจาก Docker นะคะ จะเปลี่ยนเป็น Singularity ค่ะ คำสั่ง pull เหมือนเดิมนะคะ เนื่องจากว่าเป็นการ pull จาก docker hub นะคะ เราจะใส่คำว่า docker ตามด้วยเครื่องหมายโคลอน แล้วก็ slash slash เพิ่มเติมเข้าไปนะคะ ตัวอย่างคำสั่งดังที่เห็นบนหน้าจอเลยนะคะ กด enter นะคะ จะเห็นว่า process ของโปรแกรมจะแสดงขึ้นมานะคะ โดยที่ส่วนแรกจะเป็นส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์ ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของการสร้างคอนเทนเนอร์ค่ะ ในส่วนนี้จะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะ ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตค่ะ อย่างในตัวอย่างจะใช้เวลาประมาณ 4 นาทีนะคะ เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตเร่งความเร็วค่ะ เมื่อเราบิวเสร็จแล้วนะคะ ใช้คำสั่ง ll ตรวจสอบดู จะพบไฟล์ชื่อ tensorflow underscore 2.1.2ขีด gpu.zip ขึ้นมาค่ะ ถัดมานะคะเราจะทำการเชลเข้าไปในคอนเทนเนอร์นี้ค่ะ เพื่อตรวจสอบ environment นะคะ จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นคำว่า singularity ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่านะคะ ใช้คำสั่ง Python ค่ะเพื่อเข้าไปใน Python shell จากนั้นทำการ import ตัว TensorFlow นะคะ จะเห็นว่าสามารถโหลด library TensorFlow ได้เรียบร้อยดีค่ะ ต่อจากนั้นทำการทดสอบ import ตัว OpenCV 2นะคะ จะเห็นว่าไม่เจอโมดูล CV 2นะคะ หรือก็คือตัว OpenCV ของเรา ทำการออกจาก Python Shell แล้วก็ออกจากคอนเทนเนอร์ค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วจะไม่จำเป็นนะคะ อันนี้เราทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าในคอนเทนเนอร์ของ TensorFlow 2.1.2 GPU เนี่ย ไม่มี OpenCV 2อยู่นะคะ ถัดไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการปรับแต่งคอนเทนเนอร์ค่ะ ในการปรับแต่งคอนเทนเนอร์อันดับแรกเลยนะคะ เราจะต้องทำการสร้าง Image ของเราให้อยู่ใน Sandbox Mode ก่อนค่ะ โดยใช้คำสั่ง sudo singularity build that that sandbox นะคะ ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการสร้างให้เป็น sandbox mode ค่ะ ในที่นี้จะตั้งเป็น my underscore tf นะคะ หลังจากนั้นคือคอนเทนเนอร์ที่เรานำมา build ค่ะ อย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัว tensorflow 2.1.2ขีด gpu นะคะ เราโปรเซสการ build สักพักหนึ่งนะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง ll ค่ะ จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ mytf เพิ่มขึ้นมานะคะ ซึ่ง MyTF เนี่ยก็จะเป็น Sandbox โหมดของ Image ของเราค่ะ อันนี้ก็สามารถลองเข้าไปตรวจสอบดูได้นะคะ ในส่วนถัดมานะคะ เราจะทำการเชลเข้าไปใน MyTF ของเราค่ะ ในการเชลครั้งนี้นะคะ เนื่องจากว่าเราต้องการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติม เราจะทำการเชลด้วย Variable Mode ค่ะ จะมี dat dat variable เพิ่มเข้ามานะคะ คำสั่งก็จะเป็น sudo singularity shell that that variable ตามด้วย sandbox ที่เราต้องการ shell เข้าไปค่ะ ในที่นี้คือ mytf นะคะ ต่อจากส่วนนี้นะคะ เราจะสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆก็ได้เพิ่มเติมค่ะ โดยที่ซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งทั้งหมดนะคะ จะเข้าไปติดตั้งอยู่ใน sandbox ของเราค่ะ คำสั่งที่ใช้ในการติดตั้งจะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของ image ของเรานะคะ ซึ่งในที่นี้คือ Ubuntu ค่ะ เริ่มติดตั้งกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเราจะทำการอัปเดตแพ็กเกจก่อนค่ะ โดยคำสั่งที่ใช้ใน Ubuntu นะคะ ก็จะเป็น apt get ใส่ dat y นะคะ เพื่อเป็นการตอบเดตแล้วก็อัปเดตค่ะ ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นการติดตั้ง libgl dev ค่ะ ซึ่งไลบรารีตัวนี้จะเป็น dependency ของ opencv 2 นะคะ ใช้คำสั่งเหมือนเดิมค่ะ ดังที่แสดงบนหน้าจอ ถัดไปนะคะ เมื่อเราติดตั้ง dependency เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นส่วนของการใช้คำสั่ง pip เพื่อติดตั้งแพ็กเกจของ Python ค่ะ อันดับแรกเลยเราทำการอัปเกรด pip ก่อนนะคะ ก็จะเป็น pip install the set upgrade pip ค่ะ ตามปกติเลย หลังจากนั้นก็จะเป็น pip install opencv python นะคะ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการติดตั้ง library opencv ค่ะ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง Python เพื่อเข้าสู่ Python Shell ได้ค่ะ ทดสอบ import TensorFlow แล้วก็ทดสอบ import OpenCV 2ค่ะ จะเห็นว่าไม่พบปัญหาอะไรนะคะ ออกจาก Python Shell แล้วก็ออกจากตัว Singularity ค่ะ จากนั้นนะคะจะเป็นขั้นตอนการสร้าง zip ไฟล์จาก Sandbox ที่เรามีค่ะ คำสั่งที่ใช้นะคะก็จะเป็น sudo singularity build ตามด้วย output ของเราค่ะ ในที่นี้ก็จะเป็น my underscore tf zip นะคะ จากนั้นจะเป็นตัว sandbox ของเราค่ะ ซึ่งในที่นี้ก็จะเป็น my underscore tf นะคะ เมื่อทำการสร้าง zip ไฟล์เสร็จแล้วนะคะ ใช้คำสั่ง ll do จะพบว่ามีไฟล์ที่ชื่อ my underscore tf zip ปรากฏขึ้นมานะคะ สุดท้ายนะคะ ทดสอบคอนเทนเนอร์ของเราโดยการเชลเข้าไปในคอนเทนเนอร์ค่ะ ใช้คำสั่ง singularity shell ตามด้วย my tf zip นะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง python ค่ะ เพื่อทำการเปิดเชลขึ้นมา ทดสอบ import นะคะ ในที่นี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะ ทดสอบ import tensorflow แล้วก็ทดสอบ import cv2 นะคะ จะพบว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะ